มหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังครังชยันโอมพรธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังทวังวิชโย โหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตบัลลังเกสีเสปทวิโภคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัตโตปโมนทติสุนาคตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุตตจะสุยินทังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมัง งวาจากรรมังปะทาคขินังปะทาคขินังมโนกรมมังปณิทิเตปะทาคขินาปะทาคขินานิกตวานรพันธเทปะทาคขิเน